Hey, beat on my star. three metro. Look busy, you already know. <laughs> hey. I'm the different one กูจะพูดแม่งไปในทุกเพลง เพราะว่ากูแม่งไม่ทำซ้ำ 2021 yeah I'm big wave industry m ม n ง for the lame and they're the same พวกมึงอยากที่จะอยู่ข้างในเฟรมแต่กูเอาเพลงนี้เคี่ยมึงออกจากเกมไอ้สัตว์ นี่ก็ลงมาในเกม แก้วลีนในมือมึงก็สั่นดิ You been too hard แต่กูแม่งร้อนมันก็สั่นดิ every day I just getting money เอาเงินใส่บัญชีทันทีหลังจากนั้นกูจะ fly เข้าทุกคันที่ดาวรุ่งพุ่งแลมพวกมันตามไม่ทันพี่อ้อกูไม่ได้เสพยาเมายาตบเม็ดตบยาหรือไม่ได้ตบตา แต่กูมานี่นะให้มึงหลบทางศบตา รุ่นใหม่ ใช่กูทำมึงตกงาน ไม่ได้พอพิวแต่กูไม่ฟิตจ้ะถ้ามาเจอกูพวกมึงก็คิดหนักมึงคิดว่ากูแพ้แต่มันก็พลิกกลับฟลิปว่าฮิตว่าเพลงที่กูบอกเขาบอกว่าลิปว่า s h e t e generation กูจะต้องไป truck station ทำงานหา to vacation แต่มึงได้แต่ด่าใน application มึงไม่มี information กูว่ามึงนี้ education นิสัยแบบมึงแค่โอเค มากให้กูพูดนะบอกอนเกรสชูเลชั่นเห็งกูได้ดี ไม่ต้องมายินดี แล้วกูลงมาเจอ แล้วก็ไวสัตว์มันก็อินซีเห็นมันอยากกินซีซาวแคปปี้ช่วยพวกมึงมจริงทีกูไม่สนหรอกว่าใครด่าฟังกูร้อนไหมมันก็ไฟบ่านี่แหละเด็กลงมาเก็บกูอายุแค่สิบเจ็ดไม่สนใจใครเพราะว่ากูไม่ไปไวกว่า I'm the different one กูจะพูดแม่งไปในทุกเพลงเพราะว่ากูแม่งไม่ทำซ้ำ2021 yeah I'm big wave industry man for the lame and they're the same พวกมึงอยากที่จะอยู่ข้างในเฟรมแต่กูเอาเพลงนี้เคียมึงออกจากเกมไอ้สัตว์นี่ก็ลงมาในเกมแก้วลีนในมือมึงก็สั่นดิ You've been too hard แต่กูแม่งร้อนมันก็สั่นนี่ just getting money เอาเงินใส่บัญชีทันทีหลังจากนั้นกูจะ fly เข้าเดอะคันที่ดาวลุ่งพุ่งแรงพวกมึงตามไม่ทันพี่อ้าวกูอยู่บนดิวแต่ไม่ใช่ uh, pop smoke full fizzy you already know so I just go with the flow spotlight on me กูกำลังโชว์ I don't give a fuck about your hoe I'm too fast boy you too slow Whoa. มีแค่กูที่ control really put my soul greatest in the world yeah that's my goal 17 years old นี่กูลงมาเคลียร์โซนสกิลยังไม่เท่าไรอย่าทำเป็นเซียนโว no ให้มึงกลับไปเรียนเดี๋ยวมึงไม่ได้นอนสบายที่เต็นท์. This year I'm going to the top tier Whoa. money calling on my phone huh นที่กูพุ่งชาวทูไอซ์แบกกูไม่เคยลืมมา bro อย่างเชื่อบอส I'm sitting on the throne ถ้ามึงไม่ชอบก็ให้มึงออกไปมึงได้ด่าไม่ทำเฮียอะไรสักอย่างเพราะว่ามึงไม่กระจอกไงถ้ามึงชอบใจก็ให้มึงลองไปโฟกัสยากหน่อยที่จะกอบกับไปซ้อมมันก็น้องกูแข่งแล้วมึงซ้อมถ้าจะแข่งมึงซ้อมมันก็เฟรดิสถ้ามึงอยากจะเทสิตแต่ที่มึงกอบไปก็อย่าลืมใส่เครดิตในสัตว์ I'm a young shit go get it เอ้ยัง่ากู try be you get it เอ้ย heady heady คนที่มึงเฮตอนนี้กำลังสเปนนัดเจนเ r 1 0กูเข้ามาในเกมกูไม่มีออกรู้สึกเหมือนวันแรกตอนสี่ปีก่อนอยากจะล้มกูไม่มีวิธีหรอกไม่ต้องพูดมาถ้ามึงยังนั่งอยู่หลังคีย์บอร์ดเอ้ย จริงจะได้ไม่จะไปก็ด้วการที่เราลงปูแรงพวกมันทำให้ฉันดีเอ้ย I told you I told you ปีนี้ไม่ใช่2021แตเป็นปีกูเว้ย Yeah Look busy busy One, two, three, metro Taking over the world